ผู้เรียนครับ เรามาถึง Unit 12 The Spreadsheets and Databases โปรแกรมแผนงานและฐานข้อมูล Learning Objectives จุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยนี้ To understand the basic features and applications of spreadsheets and databases เพื่อให้เข้าใจถึงคุณสมบัติพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้โปรแกรมแผ่นงานและฐานข้อมูล to form and pronounce plurals correctly เพื่อสร้างและออกเสียงคำที่เป็นพหูพจน์ได้อย่างถูกต้อง เรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับ รายละเอียดคำสั่ง โปรแกรมแผ่นงาน Look at the worksheet s and label A, B and C with column row and cell then answer these questions ดูแผ่นงานและป้ายกำกับ A ถึง C พร้อมด้วยคอลัมน์ แถวและเซลล์ จากนั้นตอบคำถามเหล่านี้ What types of data you can key it into a cell ข้อมูลประเภทใดที่สามารถถูกใส่ไว้ในเซลล์ได้ What happens if you change the value of cell เกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเปลี่ยนค่าในเซลล์ This worksheet shows the income and expenses of a company amounts are given in dollar sign million แผนงานนี้แสดงรายละเอียดและค่าใช้จ่ายของบริษัทจำนวนเงินเป็นล้านดอลลาร์ The terms of worksheet and spreadsheet are often used interchangeably. However, technically, a worksheet is a collection of cells grouped on a single layer of the file ข้อกำหนดของแผนงาน มักใช้สลับกันอย่างไรก็ตามในทางเทคนิค แผนงานคือชุดของข้อมูล หรือเซลล์ที่ถูกจัดเก็บไว้ 1 ชั้นของไฟล์ A spreadsheet refers to both the computer program that display data in rows and columns, and to the table which display numbers in rows and columns แผนงานหมายถึงทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แสดงข้อมูลในแถวและคอลัมน์ และไปยังตารางซึ่งแสดงตัวเลขในแถวและคอลัมน์เช่นกัน คำสั่ง ดูแผนงานและตัดสินใจว่าประโยคเหล่านี้ 1-3 เป็นจริงหรือเป็นเท็จถ้าเป็นเท็จให้แก้ไขเป็นจริง Look at the worksheet and decide whether these sentences 1, 2, 3 are true or false. Correct the false one. The value of the cell C12 is the result of applying the formula C5 minus C10 ค่าของเซลล์ C12 เป็นผลมาจากการใช้สูตร C5 ลบ40 The value of cell B5 is the result of adding the value in cells B2 and B3 ค่าของเซลล์ B5 เป็นผลลัพธ์ของการเติมค่าในเซลล์ B2 และเซลล์ B3 If you type the value 800 and C3 the value in c e l l s C5 and C12 will be recalculated ถ้าคุณเติมค่า 800 ใน C3 ค่าในเซลล์ C5 และ C12 จะถูกนำมาคำนวณใหม่ อาจจะดูยากนิดนึงแต่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ไปแบบช้า ๆ ได้ ต่อมาจงอธิบายข้อดีและข้อเสียของการแสดงข้อมูลด้านบนเป็นกราฟ แทนที่จะเป็นแผ่นงาน สังเกตดูที่กราฟแท่ง จะเห็นรายละเอียดของข้อมูลที่ค่อนข้างหยาบแต่ก็มีประโยชน์สามารถเปรียบเทียบได้ระหว่าง 1 กับ 2 ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ ลองพิจารณาดูนะครับ วิธีการใช้แผนภูมิหรือกราฟ เป็นเรื่องที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง ของการใช้งานบนแผนงาน โดยเฉพาะการแสดงผลของข้อมูลที่เป็นตัวเลข ให้อยู่ในรูปแบบของกราฟ เป็นต้น เนื้อหาต่อไปนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ an invoice ใบแจ้งหนี้ a business letter จดหมายธุรกิจ a n a f a e x โทรสาร คำสั่งต่อไปนี้ แผนงานยังใช้ในการสร้างใบแจ้งหนี้ได้ กรอกใบแจ้งหนี้ด้านล่าง ด้วยคำจากกล่อง หากคุณมีโปรแกรมแผนงาน ให้ลองสร้างใบแจ้งหนี้ที่คล้ายกันนี้ คำในกล่อง quantity ปริมาณ description ลักษณะ price ราคา VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม product สินค้า grand total ผลรวมทั้งสิ้น company นามบริษัท ตัวอย่างใบแจ้งหนี้ ตัวอย่างใบแจ้งหนี้นี้ มีรายละเอียดมากมาย อยากให้ผู้เรียนลองเลือกคำจากด้านบน ใส่ลงตัวเลข1-7ถึงโดยให้เวลา 1 นาที The answer is one หนึ่ง company นามบริษัท 2. product 3. description 4. quantity 5. price 6. weight และ7 grand total เป็นไงบ้างครับผู้เรียน หวังว่าผู้เรียนตอบถูกทุกข้อนะครับ ภาษาอังกฤษ ง่ายนิดเดียวครับ เนื้อหาถัดไป เป็นเรื่องเกี่ยวกับจดหมายธุรกิจ a business letter คำสั่ง ดูจดหมายฉบับนี้ซึ่งมาพร้อมกับใบแจ้งหนี้ กรุณากรอกจดหมายด้วยวลีจากกล่องด้านล่างนี้ Your sincerely ขอแสดงความนับถือ I am writing to ฉันกำลังเขียนถึง Dear Miss Atkinson เรียนคุณ Atkinson Would you be grateful if you could เราจะขอขอบคุณถ้าคุณทำได้ I am closing ฉันแนบให้ Please contact us กรุณาติดต่อเรา เนื้อหาจดหมายนะครับ จดหมายฉบับนี้ เขียนเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2518 โดยเอียนเบกกี้ เขียนถึงรัสแอดกินสันบ้านเลขที่ 28 ถนนไฮสตรีทกราวเวย์ข้อที่ 1 ควรเติมคำว่าอะไรครับ เป็นคำทักทาย Dear Miss Atkinson ข้อ 2 To confirm that we have sent you for desktop PCs plus screens to laptops and a laser printer along with the file database and an antivirus program for each of the computers Please allow two weeks for delivery คำตอบข้อที่ 2 คือ I am writing to ฉันกำลังเขียนถึง ฉันกำลังเขียนถึงเพื่อยืนยันว่าฉันได้ส่งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล พร้อมกับหน้าจอแล็ปท็อป 2 เครื่องและเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์อีกหนึ่งเครื่อง ตามด้วยโปรแกรมดัตเตอร์เบสหรือฐานข้อมูล D5 และโปรแกรมแอนตี้ไวรัสของเครื่องแต่ละเครื่อง โดยใช้เวลาในการส่งมอบ 2 สัปปดาห์ 3. Two copies of your invoice คำตอบคือ I am enclosing two copies of your invoice ฉันกำลังแนบ copy ของใบ invoice มาพร้อมกันนี้ 2 ฉบับ 4. Make your payment by check or directly to our bank account through the net คำตอบคือ We would be grateful if you could make your payment by check or directly to our bank account through the net เราจะขอขอบคุณถ้าคุณสามารถจ่ายเงินค่าของโดยเป็นเช็ค หรือสามารถไปที่ธนาคารโดยตรง แล้วแจ้งความจำนงว่าต้องการจ่ายค่าสินค้าโดยผ่านอินเทอร์เน็ต Five. 5. If you require any further information คำตอบคือ please contact us โปรดกรุณาติดต่อเราถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม 6. คำลงท้าย your sincerely ขอแสดงความนับถือ เป็นไงบ้างครับผู้เรียน นี่คือการเขียนจดหมายธุรกิจสั้น ๆ ที่พอจะให้รายละเอียด ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และนำไปปฏิบัติต่อไป ต่อมาครับ Imagine you are Rod Atkinson. When you try to use the laser printer, it gives continuous error messages. You are also having problems installing the database. Write a fax to media market to complain, ask for a new printer and an upgraded version of the database. Look at the useful language box to help you. ผู้เรียนลองจินตนาการว่าผู้เรียนเป็นรัฐแอดกินสันและพยายามใช้เครื่องพิมพ์เตอร์เลเซอร์ เครื่องพิมพ์เตอร์นี้จะพิมพ์ข้อความแสดงข้อผิดพลาดออกมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีปัญหาในการติดตั้ง ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล จึงเขียนแฟกไปที่บริษัทมีเดียมาร์เก็ตเพื่อตำหนิและสอบถามเครื่องพิมพ์ใหม่ พร้อมโปรแกรมฐานข้อมูลรุ่นที่ได้รับการอัปเกรด โปรดดูที่กล่องภาษาที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยผู้เรียนครับ นี่คือตัวอย่างของใบแฟกซ์ที่จะส่งไป useful language ภาษาที่มีประโยชน์ I am writing to complain about don't doesn't work I am unable to วิธีการเขียน ควรเริ่มด้วยต้วยคำที่ค่อนข้างจะเรียบง่าย และเข้าใจ อย่าพยายามเขียนคำที่มันเยินเยอะ แล้วทำให้การตีความนั้นผิดพลาดได้